let's go วันนี้ผมก็พกทุนมา 500 บาททั่วนะไม่นะวันนี้พกทุนมาเยอะนิดนึงนะจัดเลยละกันขออนุญาตจัดเบ็ดสักเท่าไหร่กันดีเอ่อเบ็ดสิบสองแล้วกันนะ ว่าจะเล่นเบ็ดสิบแต่เกมนี้ไม่มีเบ็ดสิบให้ผมมาดิ มาก่อนอีกก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกำลังใจให้ผมเช่นเคยด้วยนะครับเพื่อนนะอุ้ยเฮ้ยมาถึงจะสเก็ตเตอร์เลยหรอมาถึงจะเข้าฟรีเลยหรอไก่ชนเอาดีจะมาดีไปบ้าฮัลโหล มาอีกตัวนึงเนี่ยอีกตัวนึงก็เข้าให้กูเถอะอีกตัวนึงก็เข้าให้กูเถอะ please please มันจะไม่เข้าจริงเหรอโอ้โหขาดอีกตัวนึงก็ยังไม่ให้กูอีกมาแต่ยังได้ลุ้นกันอยู่ยังได้ลุ้นกันอยู่ อีกตัวนึงจัดมาดิจัดมาดิฮึบฮึบฮึบโอ้โหยังได้อยู่อ่ะ ยังได้ลุ้นกันต่ออีกแม่งเอ้ยลุ้นเยี่ยวเหนียวอะไรเช็ดโคกลุ้นเยี่ยวเหนียวแล้วเนี่ย เอ้ยแม่งมา โอ้โหมาจนได้ผมนึกว่ามันจะไม่มาแล้วนะโอ้โหมาถึงก็เข้าฟรีไปเลยครับผมจัดไปดี เช็ดโค้มาโคดีทรงมาดี จัดนะผมบอกเลย มาในฟรีขอแจมแจมละกันนะ ในฟรีขอแจมแจมนะ เมื่อกี้นอกฟรีก่อนที่จะเข้าฟรีนี่ก็แจมอยู่นะเพื่อนไหลอยู่ไหลอยู่ไม่งั้นน่าจะไม่ได้ละ เขาฟรีนั่นแต่เริ่มแต่ไม่แตกให้กูเลยก็ไม่ได้เด้อเอาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเอาหน่อยไม่ไหลซะด้วยเช็ดคกโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันแตกให้กูเท่าไหร่เนี่ยแปดบาทเพื่อ คือให้กูเพื่ออะไร ยังไม่เท่าเบ็ดที่โอ้โหเบ็ดยี่ไปเลยกันไม่ไหวแล้วหัวร้อนเลย อันนี้ทำผมหัวร้อนเลยเมื่อกี้โอ้โหจัดเลยขอญาตอัดเลยนะเมื่อนะขอญาตอัดเลย ขอดีๆนะเบนยี่ขอดีๆเด้อหมาดิจัดไปดิต้องอย่างงามันต้องอย่างมันต้องอย่างงี้ เออ เต็มกราฟไปดิเต็มกราฟรัวๆไปดิครับผมโอ้โหนี่ไงนี่อ่ะนี่ไงไหลต่อไม่รอแล้วนะจัดไปครับผม นี่มันต้องอย่างนี้ดีกว่าบิ๊กวินไปดิโอ้โหดอกเดียวรู้เรื่องเลย เต็มกราฟไปสองสามดอกเมื่อกี้ไม่กะวินไปหนนึ่งพัเก้าร้อยกว่าบาทชิดคกจัดไปผมอัดกันต่อเลยขออย่าไปเป็นสักสี่ิบเลยนะเพื่อนนะจัดไปครับผม รออะไรอ่ะ ลุยลุยลุยลุยลุยหาฟีสปินเีนียวหรอถามจริง มันจะเข้าสเก็ตเตอร์อีกแล้วหรอ โอ้โหแต่ยังได้ลุ้นกันต่ออ่ะยังได้ลุ้นกันอยู่อ่ะมาไหนๆมันจะเข้าก็เข้าเลยดิเบ็ดสี่สิบฟีสปินอ่ะเดี๋ยวมันจะแตกหนักแต่ดีขนาดไหนมาดูดินี่อะไรมันเข้าสะดุ้โห้โหมันเข้าดีจังวะสเก็ตเตอร์ เนี่ยเช็ดโคกสาดไปครับผม รอบนี้ขอดีๆนะสเก็ตเตอร์นะ ขอดีๆเด้อรอบที่แล้วแม่งไม่ให้อะไรกูเลยไม่ให้กูแปดบาท นี่มาถึงก็แตกเลยจัดไปดีครับ เออฟีเนฟีเหรอฟีเนฟีหรือเปล่าจังหวะนี้ฟีเนฟีไปเลยหรือเปล่าโอ้มันจังหวะดีขนาดนั้นเลยเหรอกูถามจริง ถ้าฟีเนฟีก็เกินไปอะจริงคือถ้ามันเข้าฟีเนฟีมันก็เกินไปนะเพื่อนนะ ก็ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้นะสามารถตามผมมาในเมนที่ปังหมุดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนมีโปรลับให้ตลอดเลยครับ ผมย้ำว่าเมนที่ปังหมุดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นนะเพื่อนระวังโดนโกงกันด้วยนะครับ ตอนนี้ตัวคูณคูณิบไปแล้วนะ ตัวคูณคูณิบไปแล้ว เบสสี่สิบบอกเลยว่าแต่โคตรหนักเพื่อนบอกเลยว่าแต่โคตรหนักผมว่าวันนี้เผลอๆแม่งมีทะลุหมื่นเลยนะแม่งแตกดีขนาดนี้แต่ในฟรีแม่งทำไมในฟรีมันแจกน้อยจังวะได้มาเก้าร้อยสี่สิบกว่าบาทเองนะ้นนอกฟรีเบ็ดเอ่อยี่สิบเมื่อกี้แม่งแตกดีกว่าอีกไปขออนุญาตไปเบ็ดแปดสิบเลยแล้วกันขยับไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะวันนี้เราเล่นเบ็ดหนักๆกันสักหน่อยดีกว่าไม่ได้เล่นเบ็ดหนักๆมากันนานละเล่นแต่เบ็ดเบาๆเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อกันนะครับผม สเก็ตได้มาสองตัวอีกแล้วแต่ไม่แตกเอ้ยยังไม่มาอีกตัวหนึ่งขออีกหน่อยได้ไหมขออีกหน่อยได้ไหมเบ็ดแปดสิบเลยนะเว้ยเออตัวเล็กตัวนั้นเอาหมดอ่ะตัวเล็กตัวนั้นเอาหมดอ่ะขอไหลๆอ่ะแต่แม่งไม่ไหลว่ะขอไหลๆแม่งไม่ไหลให้อีกปึ๊บเออ ไหลๆอย่างนี้แหละตัวเล็กตัวนั้นแต่ไหลๆอย่างนี้ค่อยคุยกันได้เหมือนกัน ไปเบ็ดร้อยยี่เดี๋ยวนักไปเมื่อกดผิดนะโอ้โหมันเริ่มเงียบเริ่มเหงาแล้ววะมันไม่หลงไม่ไหลแล้วอ่ะเพื่อนเออไหลๆหน่อยดีว่าไหลๆหน่อยดีวะมันโอ้โหเอาสเก็ตเตอร์อีกแล้วอ่ะกูถามจริง โอ้โหมันจะเข้าดีอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเกินไปเพื่อนจัดไปดิ รอบนี้ขอหนักๆหน่อยนะสเก็ตเตอร์นะรอบนี้ขอหนักๆหน่อยเด้อขอแบบจำแจมแหลมๆว้าวไปเลยอ่ะโอ้โหแล้ววายช่องสองค้างวายช่องสองค้างแบบนี้บอกเลยว่าจังหนับบอกเลยว่าจังหนับครับผมเอาเรื่องเว้ยเบ็ดแปดสิบเฮ้ยฟรีในฟรีเหรอคือมึงจะฟรีในฟรีเหรอเนี่ยโอ้โหมันจะเข้าดีเกินไปมาอีกตัวนึงถอยตัวนึงเพื่อเข้าฟรีในฟรีถอยตัวนึงโอ้โหยังไม่มาเพื่อนนึกว่าจะเข้าฟรีในฟรีอีกแล้ว แม่งให้กูลุ้นฟรีในฟรีสองสามรอบแล้ววันนี้เนี่ยดูนี่ในสเก็ตในฟรีมัน ไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะผมว่า แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเลยนะผมเออมาดิว่าไหลๆหรือเปล่าไหลๆหรือเปล่าไหลๆหรือเปล่าไหล ๆไม่ดี ไหลต่อไม่รอแล้วนะจังหวะนี้ไหลต่อไม่รอแล้วนะหูตัวคูณแบบตัวคูณแบบจังหนัาโอ้โหตัวแพง ตัวแพงแตกจนได้จังหวะนี้รู้เรื่องครับผม รางวัลก้อนบิ๊กวินไปดีบิ๊กวินไปเมกาวินซะด้วย5,488บาทเพื่อนมาแล้วหมื่นแตกแล้วมั้งน่ะหมื่นแตกแล้วมั้งนั่นไงหมื่นแตกจนได้นะเพื่อนนะโอ้โหผมว่าแล้ววันนี้มันต้องหมื่นแตกเอาเรื่องจัดจัดครับผมโอ้โห แม่งโคตรมาเลยเพื่อนเกมไก่วันนี้นะแต่ไปเจ็ดพันห้าเพื่อนโอเค วันนี้ขอพักกันเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะเพื่อนใครชอบพี่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับและใครอยากตามมาเล่นสามารถตามผมมาในเมนที่ปัะหมุดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนนะมีโปรลับให้ตลอดเหมือนเดิมครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบ๊ายบายสวัสดีครับผม